จะเห็นตัวอย่างของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่มีจำหน่ายและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น SAP ERP นะคะ หรือว่าตัวซึ่งมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น ECC6 ซึ่งเป็นระบบ ERP สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และ SAP Business One ซึ่งออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะ ทั้ง 2 แบรนด์นี้ เป็นเจ้าของโดยบริษัท SAP AG บริษัทสัญชาติเยอรมันนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นผู้ครองตลาดส่วนแบ่งของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรรายใหญ่ในประเทศไทยและของโลกค่ะ ตัวที่2นะคะคือ Oracle e-Business Suite ของบริษัท Oracle Corporation บริษัทสัญชาติอเมริกัน เป็นเบอร์ 2 และบางทีในหลายอุตสาหกรรมก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งทดแทน SAP ERP ได้นะคะ ตัวที่ 3 คือตัว Sage 300 ERP จากบริษัท Sage Group สหรัฐอาณาจักรอังกฤษค่ะ ตัวที่ 4 Microsoft Dynamics GP หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Great Plain ERP นะคะดำเนินการโดยบริษัท Microsoft ซึ่ง Take Over มาจากบริษัท Great Plain อีกทีหนึ่งค่ะ และตัวสุดท้าย b a n ERP จากบริษัท b a n Corporation ประเทศเยอรมนีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างรายละเอียดของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบรายละเอียดและขอบเขตการทำงานของระบบนะคะ SAP ERP เป็นองค์ประกอบหนึ่งของชุดระบบสารสนเทศทางธุรกิจของบริษัท SAP AG มีการปรับปรุงมาแล้วหลายรุ่นนะคะ เริ่มจากรุ่น R3 ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกนะคะมากลายเป็น R3 Enterprise เป็น My SAP ERP 2004 และเวอร์ชันล่าสุดก็คือ ECC 6นะคะ โดยระบบ SAP ERP ECC 6มีรายละเอียดโมดูลต่างๆ ที่ทำงานประสานการกันดังต่อไปนี้ค่ะ ต่อไปนี้นะคะเราจะมาลิสต์รายละเอียดของโมดูลย่อยๆ ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ECC 6กันค่ะ ประกอบไปทั้งหมด 12 โมดูลด้วยกันนะคะ โมดูลที่ 1 มีชื่อเรียกว่า Sales and Distribution หรือว่า SD โมดูลที่ 2 Material Management หรือ MM ค่ะ โมดูลที่ 3 Production Planning หรือว่า PP โมดูลที่ 4 Quality Management หรือ QM โมดูลที่ 5 Plant Maintenance หรือ PM นะคะ โมดูลที่ 6 Human Resource หรือ HR โมดูลที่ 7 Financial Accounting หรือ FI ค่ะ โมดูลที่ 8 Controlling หรือ CO โมดูลที่9 Asset Management AM ค่ะ โมดูลที่ 10 Project System หรือ PS โมดูลที่ 11 Workflow หรือ WF ค่ะ และโมดูลสุดท้าย Industrial Solution หรือ IS ซึ่งหากเราเอารูปของหน่วยงานธุรกิจที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ มาทำการแมทชิ่งหรือจับคู่กับการทำงานของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร SAP ERP แล้วจะมีลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้ค่ะจะเป็นภาพสรุปการทำงานที่ประสานกันระหว่างระบบงานต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นภาพในวงล้อในนะคะ ก็คือแผนกต่างๆ ของธุรกิจซึ่งทำหน้าที่จัดการงาน บางอย่างเช่นบัญชีบริหารบัญชีการเงินทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการผลิต การบริการโรงงาน บริหารทรัพยากร การขายและการจัดซื้อนะคะ หน่วยงานต่างๆของธุรกิจนี้ถูกจับคู่ด้วยโมดูลต่างๆของ SAP ERP ไม่ว่าจะเป็น CO FA HRM PP PM AM SD และ MM ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ โดยระบบต่างๆ เหล่านี้อยู่ภายใต้การทำงานของระบบเดียวที่ชื่อว่า ERP ค่ะ ทุกๆ หน่วยงานของธุรกิจจะถูกเชื่อมโยง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกันในการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยระบบ ERP ค่ะ เราจึงสามารถพูดได้ว่าระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศในองค์กรที่สามารถบูรณาการงานหลักๆ ของธุรกิจเข้าไว้ ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันทำให้ ฟังก์ชันการทำงานของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ การขาย การบริหารสินทรัพย์ การบริหารโครงการ การบริหารการผลิต การบริหารบุคคล การบัญชีการเงิน และการบัญชีต้นทุน ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน มีความสัมพันธ์กันในแบบเรียลไทม์ค่ะ จากรูปเดิมนี้นะคะ เราจะกล่าวถึงรายละเอียดของการทำงานโมดูลของ SAP ERP แต่ละโมดูลอย่างละเอียดต่อไปค่ะค่ะ เริ่มกันด้วย โมดูลเซลล์แอนด์ดิสติบิวชันนะคะ ซึ่งเป็นโมดูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการขายและการจัดส่งและโมดูลนี้จะทำหน้าที่จัดการข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า สินค้าราคาสินค้า แล้วก็นำข้อมูลนั้นไปสนับสนุนเรื่องของการขาย การตอบคำถามลูกค้าการจัดทำใบเสนอราคา การรับคำสั่งซื้อแบบต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของการจัดการสัญญาในการสั่งขายและการสั่งขายเองนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดการคำสั่งซื้อที่ล่าช้า จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และการขนส่งสินค้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และการจัดส่งสินค้าขาออกของธุรกิจค่ะโมดูลที่2 นะคะ Material Management หรือ MM จะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดซื้อ การจัดหาบริการ แล้วก็การบริหารสินค้าคงคลังค่ะ การทำงานหลักๆของระบบนะคะ จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนสินค้า วัตถุดิบและบริการต่างๆ ที่ธุรกิจใช้งานอยู่ รวมไปถึงเรื่องของการจัดซื้อสินค้าและบริการ การรับสินค้า และการบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิต หรือตัว MRP เองค่ะ โมดูลที่3 นะคะ production planning หรือ PP เป็นโมดูลที่ทำงานเกี่ยวข้องหลักๆ กับระบบการผลิตค่ะ จะทำการ จัดการข้อมูลหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรการผลิตนะคะ การจัดการวางแผนการผลิต การพยากรณ์การผลิตนะคะ รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงานในฐานการผลิต ในเรื่องของการเบิกใช้วัตถุดิบในการผลิต การบันทึกแรงงานในการผลิต และกระบวนการการผลิตโดยภาพรวมนะคะ รวมไปถึงเรื่องของการจัดการข้อมูลการผลิตด้วยระบบคันบัน และการจัดการต้นทุนของการผลิตสินค้าค่ะ Quality Management นะคะโมดูล QM นั้นจะเกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพที่ใช้ในการผลิตนะคะ จะมีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการการวางแผน การตรวจสอบการควบคุม รวมไปถึงเรื่องของการจัดการประกาศนียบัตรทางคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการค่ะ โมดูล Plant Maintenance หรือ PM นะคะ จะเป็นโมดูลที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการบำรุงรักษาและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องจักรและทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงงานและส่วนงานการผลิตค่ะ โมดูลถัดไปนะคะ โมดูล HR จะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลค่ะ จะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่เรื่องเริ่มการสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การบันทึกการเวลาการทำงาน การจัดการทะเบียนประวัติพนักงานนะคะ การคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ การจัดการรายได้ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานนะคะ แผนการพัฒนาบุคคล การจัดการข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องของสวัสดิการ ประวัติการศึกษา การปรับเงินเดือนและตำแหน่ง การลา การขาดงานและการลาออกของพนักงานค่ะ ส่วนโมดูล Financial Accounting หรือ FI นะคะ จะเป็นโมดูลที่ทำงานกับฝ่ายบัญชีการเงินเป็นหลักค่ะ มีหน้าที่หลักของโมดูลนะคะในการรวบรวมข้อมูลจากโมดูลต่างๆของ SAP ไม่ว่าจะเป็น MM SD PP AM และ PS นะคะ มาทำการบันทึกในรูปแบบของตัวเงิน แจกแจงข้อมูลในบัญชีแยกประเภท และใช้ข้อมูลในบัญชีแยกประเภทในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ไปเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่กิจการถูกบังคับอยู่นะคะ รายงานนั้นจะถูกนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ และผู้บริหารของธุรกิจเองค่ะ ต่อมานะคะโมดูลคอนโทรลลิ i หรือ CO เป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเพื่อการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารค่ะ ข้อมูลที่เก็บไว้ในบัญชีการเงินหรือ FI นั้นนะคะ เป็นข้อมูลที่จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป แต่อาจจะไม่มีประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของธุรกิจนะคะโมดูล CO จะทำหน้าที่เอาข้อมูลที่เก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทของโมดูล FI มาทำการปรับให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภายในเท่านั้นนะคะ และก็ถูกเอาไปใช้เพื่อจัดทำรายงานเรื่องของต้นทุนการผลิต เพื่อการกำหนดราคา การจัดทำรายงานเพื่อบัญชีบริหารใช้ในการควบคุมและการสั่งการในของผู้บริหารต่อไปค่ะโมดูล Asset Management หรือ AM นะคะ เป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารสินทรัพย์เป็นหลักค่ะโมดูลนี้จะทำหน้าที่จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับนะคะแล้วก็ควบคุมการใช้งานสินทรัพย์ รวมไปถึงเรื่องของการจัดการข้อมูลในการบำรุงรักษาและการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของธุรกิจนะคะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะถูกเอาไปใช้ในมุมมองของนักบัญชี เพื่อตีมูลค่าของสินทรัพย์ รวมถึงเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคา และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อถึงเวลาที่อันควรค่ะ ส่วนมดูลโป Project System นะคะ หรือว่า Project ตัว PS นะคะ เป็นโมดูลสำหรับการบริหารโครงการต่างๆของ ERP ค่ะ โครงการในที่นี้นะคะ เช่น โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการจัดแสดงสินค้านะคะโมดูลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนโครงการกำหนดระยะเวลา ตารางการทำงาน การกำหนดโครงสร้างการจัดการโครงการ การบริหาร ควบคุมงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการทำโครงการต่างๆ ได้ค่ะ ส่วนโมดูล Workflow หรือ WF นะคะ เป็นโมดูลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจค่ะ โมดูลนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนกระบวนการ ควบคุมการทำงานของพนักงานและทำการ ทำให้กระบวนการการทำงานของธุรกิจนั้นนะคะ ที่จัดทำโดยพนักงานเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังพนักงานที่มาดำรงตำแหน่งใหม่หลังจากที่คนเก่าได้ลาออกไปจากธุรกิจแล้วนะคะ โดยพนักงานคนใหม่ที่รับเข้ามาเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำการทำงานของธุรกิจ จากพนักงานคนเก่าที่ถูกบันทึกไว้ในโมดูล Workflow นี้ล่ะค่ะ ค่ะส่วนโมดูลสุดท้ายของ ERP SAP นะคะ หรือ Industrial Solution โมดูลนี้จะมีความพิเศษไปจากโมดูลอื่นๆ ที่เรากล่าวมาแล้วนะคะ เพราะว่าตัว Industrial Solution นั้นเป็นโมดูลที่ SAP นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริการส่วนหน้าของกิจการเฉพาะนะคะ หรือที่เรียกว่าเป็น core system ของธุรกิจบางประเภทนะคะ เช่นธุรกิจผลิตยานยนต์ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจสถาบันการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอุดมศึกษา ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจพื้นฐานเช่นไฟฟ้าและปลาปลาเป็นต้นนะคะ ซึ่งหากกิจการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีโมดูล Industrial Solution หรือ IS นะคะ ก็สามารถที่จะเลือกซื้อโมดูลต่างๆ เหล่านั้น เพื่อไปเพิ่มต่อกับระบบ ERP เพื่อสนับสนุนงานส่วนหน้าของกิจการได้ต่อไปค่ะ ค่ะเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้นนั้นนะคะ เป็นเนื้อหาในหัวข้อ ความหมายและความเป็นมาของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ ผู้เรียนคงมีความเข้าใจและทราบความหมายของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรกันแล้วนะคะ เนื้อหาในส่วนที่ 2 เราไปต่อกันในคลิปที่ 2 เลยค่ะ